Hmm? Oh my. w o สวัสดีค่ะเพื่อนๆ หลายคนน่าจะมีความคุ้นเคยกับฟูริคาเคะหรือว่าผงโรยข้าวญี่ปุ่นมา พอสมควรแล้วแหละ มันเข้ามาช่วงไหนก็ไม่รู้ แต่รู้ตัวอีกทีคือ ทุก้าล้วนแล้วแต่มีผงโรยข้าวญี่ปุ่นและในตอนนี้ก็มีผงโรยข้าวที่เป็นแบรนด์คนไทย แล้วก็ทำเป็นรสชาติของคนไทยออกมาอีก เยอะมากเช่นกันทั้งไทยทั้งญี่ปุ่น คือแบบขยันทำออกมาหลายรสมาก และฝ้ายก็ได้ไปเจอกับผงโรยข้าวที่รู้สึกว่า อยากจะซื้อมาลองให้ได้ มันก็คงไม่ใช่อะไรที่ออกใหม่ เพื่อนๆ อาจจะเคยกินไปแล้ว แต่ฟ้าเป็นคนที่ไม่อินเทรนเลยเรื่องนี้ นี่เลยค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นผงโดยข้าวของนิจิฟุริเขามีรสแปลกๆ ที่ฟ้าอยากจะลองอยู่ประมาณ 3 4 5 อันมั้งแต่ก็ยังไงไม่รู้ซื้อรสอื่นๆมาด้วยเต็มไปหมดเลย ไหนๆ ก็ซื้อมาแล้วเรามาลองทั้งหมด นี่แหละ และมาดูกันว่าทั้ง9รสมีอะไรบ้างรสยากินิคุหรือว่าเนื้อย่างผงโดยข้าวรสเนื้อรสไก่ทอดคาราเกะรสไก่รสเนยกับโชยุ รสปลาไหลย่างรสกิมจิก็น่าสนใจรสวาซาบิรสไข่ แซลมอนรสปลาคัตสึโอะเริ่มจากรสที่เป็นมาตรฐานแห่งชาติก่อนแล้วกันรสไข่ อืมันเป็นไข่ที่มีการผสมผสานมาเรียบร้อยแล้วทั้งปลาทั้งสาหร่าย การปรุงรสต่างๆ ให้แบบมันแซ่บมันนัว แล้วก็ด้านหลังของแต่ละรสเขาจะแนะนำการเอาไปกินนะคะ ใส่รสขนมปังใส่ข้าวปั้นหรืออะไรต่างๆ คือแต่ละรสอ่ะก็จะมีวิธีที่แนะนำให้ไปกิน ไม่เหมือนกันแล้วแต่รสชาติ มาชิมรสไข่ เป็นรสไข่ที่มีความหวานแล้วก็มีความเค็มความนัวผสมอยู่ในนั้นค่อนข้างเข้มข้นเหมาะกับเอาไปโรยข้าวปั้นเลยเนี่ยปลาคัตสึโอกนะจ๊ะตอนนั้น กลิ่นก็คล้ายกับรสไข่เมื่อตะกี้แต่อันเนี้ยมันจะมีกลิ่นของปลาที่แบบแน่น เข้มข้นยิ่งกว่าแน่นอนมันคือรสปลาซิมอืมโอ้มอนว้าเฮ้ยทำไมมันอร่อยอ่ะมันขนาดนั้นเลยเหรออืมอืมอืม ป้ายตามรสชาติของปลาคาซโอะไม่ได้ ก็เลยไม่รู้ว่าจะเทียบอะไรยังไง แวบแรกที่กินเข้าไปอ่ะมันมีความหอมของปลา แล้วมีความหวานนิดนึงเป็นความหวานที่แบบที่มากับความหอมปลานั้นน่ะแล้วก็ตามมาด้วยความเค็มนัวของการปรุงรสนี่แหละแต่รวมๆแล้วอ่ะมันแบบ ว้าว เออเออทำรสชาติได้กลมกล่อมดีแล้วค่อนข้างหอมปลามากอะ่ะ นี่แล้วก็แนะนำในการกินข้างหลังซอง ก็จะแตกต่างจากไข่เมื่อกี้ ก็จะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับรสชาติของปลาโอมากที่สุดแซลมอนมากดีกว่าลงไปเลย มีแบบผงสี ส้มๆ ชมพูคล้ายๆ กับกุ้งแห้ง แต่มันไม่ใช่กุ้งแห้งหรอกอืมรสปลาทำได้ดีมาก ขาใส่งามมาค่อนข้างเยอะ มันอาจจะเป็นตัวช่วยให้รู้สึกหอมกลมกล่อมขึ้นมากก็ได้ เบสมันอะจะรสชาติคล้าย ๆ กันหมดแหละแล้วก็มีความแตกต่างพุ่งฟริปออกมา อย่างอันเนี้ยก็จะเป็นความแบบฟริ๊ที่ให้กลิ่นไอแซลมอนเนื้อย่างนี่คือรสที่อยากจะลองที่สุดแล้ว เป็นเนื้อย่างแบบฉ่ำซอสเลยอ่ะเหมือนจะหอม แต่ก็ กลิ่นมีความแบบ ึ่งครึ่งกลางๆเหมือนจะหอม แต่แบบก็ไม่มั้งไม่รู้เหมือนกันก็มาเถอะความสำคัญมันอยู่ตรงนี้มากกว่า เฮ้ยเฮ้ยกลิ่นดีอะกลิ่นในซองคืองงมาก แต่ว่าพอโรยข้าวลงไปแล้วอะความหอมตีขึ้นมาเลย ให้ฟีลแบบเนื้อย่าง จริง ๆ คือมันไม่ได้เป็นรสชาติที่ เนื้อย่าง เนื้อย่างแบบปิ้งเอาจากเตาแล้วก็มาบดเป็นผงอะไรขนาดนั้น มันเป็นรสชาติของผงโรยข้าว ที่มีกลิ่นอายของเนื้อย่าง หรือว่ากินไปหลายรสแล้วก็งงหรือถ้าเพื่อนๆเคยชิม ลองมาแชร์กันดูสิว่า คิดว่ามันเป็นรสชาติยังไง ถึงฟ้าจะชอบกินเนื้อย่างขนาดไหน แต่ถ้าให้เลือกผงโรยข้าว เลือกอันนี้นะ รู้สึกว่าปลาโอแบบ ทำถึงอะไก่ทอดคาราเกะอืมอันนี้กลิ่นได้มาก มันคือกลิ่นคาราเกะดมดมๆไปก็เหมือนแบบผงมาม่าสักรสนึง เป็นฟิลผงเครื่องปรุงรสอะไรเงี้ย มา ได้ฟิลลิ่งความเป็นไก่ทอดคาราเกะมาก ๆ มันมีกลิ่นอายหรือว่ารสชาติที่ชัดเจนออกมาจากเบสของผงโรยข้าวอะ่ะ คือมันจะมีรสชาติของผงโรยข้าวใช่ไหม แต่ความคาราเกะมันก็ค่อนข้างที่จะชัดในส่วนของมันเอง ถือว่าใช้ได้ทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติปิ้งปองปิ้งปองนี่เราแพ็กเกจจิ้งคือสีเลิศมากแบบสีทองรสต่อไปรสโปรดเลยค่ะคุณผู้ชมรสอุนายิหรือว่าปลาไหลย่างคาดหวังสูงนะเนี่ยพูดเลย อืม กลิ่นที่ดมจากในซองเหมือนเป็นใบชา เป็นใบชาที่เอาไว้ชงดื่มอะ่ะเป็นเป็นชาแบบนั้นแหละ แบบแห้งๆ กลิ่นเหมือนชาแห้ง แต่เทออกมาแล้วอาจจะหอมเหมือนกับเนื้อย่างอันนั้นก็ได้ เอาละข้าวหน้าปลาไหลย่าง แบบเม็ดขอดมก่อนขอดมก่อน อืมเหมือนเหมือน เหมือนรสเนื้อย่างเมื่อกี้ที่แบบดมในถุงแล้วงงมากแต่พอเทออกมา แล้วค่อยลองดมดูอะกลิ่นมันคือใช่มากเลยอะกลิ่นแบบ ข้าวหน้าปลาไหลย่าง อืมอืได้นะ ทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติทำได้ค่อนข้างดีเหมือนกับไก่คาราเกะอันนี้เลยอะชอบมาที่รสหวานกันบ้าง หวานไหม ไม่แน่ใจ มันคือเนยที่มากับโชยุ น่าสนใจตีนเหมือนเป็นขนมห่อที่มันเป็นรสข้าวโพดรสเนยอะไรประมาณนั้นอะ่ะหอมแบบขนมเลยอ่ะ ในตอนนี้คือยังไม่ได้กลิ่นของโชยุ แม้แต่นิดเดียว หูอันเนี้ยัวบแรกที่กินเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นรสชาติของผงโรยข้าวแบบมาตรฐาน แต่ว่ามันจะมีกลิ่นที่ตามมาแบบคลักคลุ้งเข้ามาเป็นกลิ่นของเนย ที่มันหอมหวานตีขึ้นมาแล้วก็อบอวนอยู่ในคำนั้น คือเหมือนไม่ได้กำลังกินเนยโดยตรง แต่ว่ากลิ่นของมันอ่ะ ก็จะอบอวนอยู่เรื่อยๆเออดีนะตัดหวานหน่อยละกันกิมจิ อืมดมในซองไม่ได้กลิ่นอีกแล้ว ไม่ได้กลิ่นกิมจิ ฮะช่างมปเถอะอืมว้าวโอ้เฮ้ยมันเป็นรสกิมจิได้อะมันมีความเปรี้ยวของผักดองได้จริงๆ มันไม่ได้เหมือนขนมรสกิมจิทั่วๆไป ที่รสชาติจะแบบไม่ค่อยกิมจิ ขนาดนั้น มีแค่กลิ่นอายเบาๆ แต่อันเนี้ย อันเนี้ย อืมคือเหมือนเขาดึงเอาความเปรี้ยวของผักดองออกมาได้แบบ ค่อนข้างชัดเจนวันนี้แบบเกินค่าใครชอบกิมจิ ชอบผักดอง รสนี้น่าจะแบบแฮบิวาซาบิ วาซาบิ ได้ชื่อว่าวาซาบิเนี่ยกลิ่นมันต้องแบบตึ๊บกลิ่นกริบมาก ฟิลแบบมันมีหรือมันไม่มีนะ สำหรับวาซาบิที่เทออกมาแล้ว ไม่ค่อยมีกลิ่นของวาซาบิที่ชัดเจนแต่กลิ่นเนี้ยมันดูน่าอร่อยมาก มันเป็นกลิ่นที่ หอมถึงจะไม่ได้หอมวาซาบิ แบบกลิ่นเขาดีมากเลยอะโคตรใช่เลยอะโคตรกลิ่นวาซาบิจังหวะที่เคี้ยวเข้าไปเราจะรับรู้ได้ถึงวาซาบิที่รสชาติค่อนข้างเข้มข้นเลย รู้สึกเหมือนกับว่ามันจะต้องเผ็ดมากแน่ๆแต่ว่ามันไม่ได้มีความเผ็ดแบบนั้นคือเหมือนเป็นรสชาติวาซาบิที่เกือบจะเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ด ออเผ็ดอยู่ มันมีความเผ็ดรึมขึ้นมาด้วย แต่ว่ามันจะอยู่ในเลเวลที่ไม่ได้แบบ มันเป็นแบบกำลังพอดีมากกว่า กินได้สบายๆ เป็นอีกรสที่ทำได้ดีเลย ถ้าอยากจะกินอะไรที่มีฟิลวาซาบิอ่ะเออ อันนี้ได้ ครบแล้วทั้ง9รสที่เราได้ลองไป แล้วฝ้ายก็เลือกที่ชอบที่สุดมา 3รสได้แก่นี่ก็คือ ผู้เข้ารอบซึ่งบอกได้เลยว่า เลือกยากสุด สุดแต่ละรสอ่ะเขาทำออกมาได้ดีเลยนะ และนี่ก็เป็นการเลือกจากรสที่ฝ้ายชอบเท่านั้นเองปลาไหลย่างกิมจิปลาคัตสึถ้าเพื่อน ๆ ได้ลองชิมก็อาจจะชอบรสที่ต่าง ๆ กันไป แต่รสที่อยากจะชอบมากๆเลยก็คือรสเนื้อย่างมันมันเป็นรสที่ทำให้ตัดสินใจซื้อมาลองแต่แบบเลือกกินเยอะแล้วมันงง รู้สึกไม่ค่อยชัดแต่อย่างปลาไหลย่างนี่กลิ่นอย่างชัดเลย หรือว่าเพื่อนๆเคยกินรสไหนอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้นะคะ ก็อยากรู้เหมือนกัน หรือใครเคยได้ลองรสเนื้อย่างมาเมากันหน่อย ว่าอชอบไม่ชอบมันเป็นยังไงขึ้นหรือแบบเอ้ยลิ้นบอดไปแล้วหรือเปล่าเลย ไม่ค่อยได้รู้รสเนื้อย่างโอยรอนขอบคุณเพื่อนๆที่มาสนุกด้วยกันในคลิปนี้ แล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย nobody take